สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เราจะมาจับผิดโฆษณาของ Salmon House ในชุด Well Care กัน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ วันนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์เขาหรอนุชเราคบกันมา8ปีแล้วนะ วันนี้เรามีความสุขมาก แต่งงานกันเถอะ ก็ได้เฮ้ยเขารับแล้ววะกรนสนั่นขนาดเนี้ยนอนไงอะเปลี่ยนมาใช้หมอนเวลแลบคอนทัวร์โอบรับศีรษะและกระดูกต้นคอช่วยลดอาการกรนได้ Wellcare Ergonomic Bedding for Better Day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 ุดท้ายเขาหรอจุดที่สองเก้าอี้ ฉากที่ผู้ชายลุกจากเก้าอี้เพื่อคุกเข่าขอผู้หญิงแต่งงานนั้น เก้าอี้มีลักษณะเปลี่ยนไป ฉากแรกตอนที่ผู้ชายลุกขึ้น เก้าอี้มีลักษณะถลายออกไปทางด้านนอก แต่เมื่อตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งเก้าอี้กลับหันหน้าเข้าหาผู้ชาย จุดที่สามหนุ่มโต๊ะข้างๆ จังหวะที่คุกเข่าขอแต่งงาน ผู้ชายตะโกนเสียงดังโวกเวกไปหมด เมื่อดูภาพช้าจะเห็นว่าทุกคนหันมามองเขาเป็นสายตาเดียวกัน รวมถึงหนุ่มโต๊ะข้างๆด้วย แต่จังหวะที่ผู้ชายคุกเขา่าภาพในมุมนี้จะเห็นหนุ่มโต๊ะข้างๆ นั่งนิ่งไม่หันมามองอะไรเลย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับ